few moments later นี่เราจะไปงานบ้านและสวนนะครับ ครั้งที่เท่าไหร่เราไม่รู้อ่ะมาบ่อยมากเลย โอเคครับตามติดเต้นไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะไปบ้านและสวนแล้วก็ไปดูอะไรบ้าง จะได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจครับช่วงนี้คงยังไม่ต้องซื้ออะไรมากมาย เพราะว่าที่บ้านไม่มีที่จะอยู่แล้วนะครับเซฮายไหมครับ โอเคครับ วันนี้รายการตามติดเต้น เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าบ้านและสวนมีอะไรบ้างตามไว้นะครับ ตามติดเต้นไว้นะครับ ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ไปเทคบางนาแล้วนะครับ ตามผมมานะครับว่าผมจะพาไป งานแม้าในสวนจะมีอะไรดีๆบ้างตามผม งานแล้วนะครับที่นี่ครับบ้านเลนสวนอันนี้คือ ต้นที่ผมโปรดปรานมากเลยตอนที่ผมกำลังเลี้ยงอยู่ต้นหนึ่งมันชื่อว่า ต้นมะกอกโอลีฟโอลีฟเป็นต้นที่อยู่โอเคตามผมมาว่าจะพาไปไหนต่อแต่วันนี้คนน้อยเนาะน้อยน้อย งนะครับขนาดผมซื้อต้นเล็กได้แค่พันหนึ่ง อันนี้ไม่ไม่ต่ำกว่าเป็นแสนนะบ้าไม่ วันนี้เราก็เดินกันเสร็จแล้วนะครับ วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ บ้านและสวนก็มีต้นไม้มีอะไรตามปกติะครับแต่ก็มีอะไรพิเศษพิเศษวันนี้เราก็ได้มาอย่างหนึ่งเกิดอะไรรู้ป่ะกระถางอีกแล้ว กระถางร้านเดิมร้านโปรดแล้วกระถางมันชิ้นนึงเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะครับ วันนี้รายการตามติดเติ้ลก็จะมาปิดรายการเอาไว้แค่นี้ครับ เชิญมาเดินงานบ้านและสวนนะครับอย่าลืมครับ ช่วงนี้วันหยุดไม่ได้ไปไหนก็เชิญบ้านและสวน ถึงวันที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์นี้ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมมานะครับ โอเคครับ รายการตามติดเต้นก็ไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ